ดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันนะครับผมเล่นเป็นของ PXJ นะฮะ เออโอ้ย PXJ นะครับผมวันนี้เป็นวันที่4นะฮะวันที่4เออเดือนตุลาคมนะครับผม ก็ PXJ จะเป็นตัวนี้นะผมจะเล่นเป็นตัวนี้ครับ มันมีแบบดราม่านะครับผมก็คือมันเขาไม่จ่ายนะเดี๋ยวมาดูกันผม ผมมีงบอยู่400นะครับ ความหมายของผมคือไม่จ่ายเนี่ยก็คือ เวลาเราถอนมันไม่จ่าย แต่เท่าที่ผมเล่นมาเขาจ่ายอยู่นะ แต่ยอดเยอะๆผมไม่เข้าผมไม่รู้ว่ะผมไม่เคยถอนนะ ยอดเยอะๆแต่ถ้าให้ผมแนะนำยอดเยอะๆแบบหลักหมื่นหลักแสนอ่ะ มีตัวเดียวที่ผมเชื่อใจก็คือตัวยูสามสิบเอ็ดนะฮะตัวนี้เลยคือผมเล่นนะคือผมเล่นประจำนะฮะผมอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะผมเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะเบ็ดแรก ๆ ผมจะขอไปเลยแล้วกันนะครับผมที่ 400 บาทนะฮะก็คือเบ็ดหมดเลย ให้มันรู้ผลไปเลยฮะเออยังได้5อยู่นะยังได้5อยู่นะอ้าว ได้ครับปกติผมชอบเล่นอย่างนี้นะ ชอบเล่นแบบนี้ ถ้าหมดก็คือหมดเลยอะ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะ ว่ามันจะไปหรือเปล่านะ ผมว่ามันน่าจะไปแบบตามลุกมันวะทุกคนเปิดมาเยอะๆสามแถววะสวยฮะ หนึ่งสวยฮะ เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจ่ายให้ผมหรือเปล่า อ่ะ คือผมเทินผมเล่นเทินครบแล้วก็คือ ที่ผมเล่นอ่ะผมเทินประมาณสี่เท่าแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปถอนกันนะฮะ ผม ไปฮะพันสองฮะยินถอนสำเร็จแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยว เวลานี้จะผมจะไปขอ เออเล่นของตัวอื่นแล้วกันนะฮะ ผมจะเล่นแบบ สลับไปสลับมา นะ สลับ